ข้อดีของตีให้เละคือ 1. นกไม่ลงกิน เพราะนกขี้ล่ามจะกินได้ดินเป็นก้อนๆระหว่านเนี่ยมันจะมีนกหัวหน้ามาลงเลย มาลงไปจมลมเนี่ยไอ้สองสาตัวนี่ไปไม่เห็นมันมาเลย แล้วก็หญ้าไม่ขึ้นหญ้าจะขึ้นแต่เมื่อดินแห้งข้าวดีจะขึ้นเมื่อดินแห้ง